ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18 ปีควร ได้รับคำแนะนำการพนันเป็นสิ่งไม่ดี ควรรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณครับ ก็สวัสดีวัยรุ่นไทยสายสล็อตตอนบ่ายๆนะจ๊ะ ก็มาอยู่กับพี่เสือสล็อตอีกแล้วนะ เมื่อเช้าใช่ไหมเราโดนแดดกันไป เดี๋ยวมาดูแก้มือของพี่เสือหน่อยละกันนะจ๊ะมารอบนี้ทุนมากกว่าเดิมนะเมื่อเช้าโดนไป4,500ใช่ไหมรอบนี้พี่เสือเอามา 5,000 จะไปจัดอืม เจ๊ใหญ่รอบ นึงครับเคียวพัตตาไม่ไหวแล้วเมื่อเช้านี้ กู้วิกฤตให้พี่เสือหน่อยละกันนะจ๊ะเจ๊ใหญ่โอเค มาดูกัน ก็ฝากเอาใจช่วยพี่เสือด้วยนะ ก็เข้ามาดูก็ฝากกดซับสไครต์ด้วยนะ เวลาพี่เสือลงเกมอะไรให้ดูจะได้แบบ เออเข้ามาดูกันไง เดี๋ยวจะมีกิจกรรมท่านจ้าบอกไว้ก่อนจะแจกทุนให้ผู้ติดตามนะจ๊ะอ่าโอเค มีมา5,000บาทนะพันห้าไปเลยครับผม เรามั่นใจในสูตรการปั่นของเรานะ เพราะวันแตกเยอะไง แตกเยอะละห้าวไง ถ้าไม่ตัน ไม่เล่นเหมือนเดิมเลยนะ ดูการครับ จุดแดงฝั่งขวา โอเคแล้วก็สาย นั่นแน่อีกทีเดียวเท่านั้น ทีเดียวเท่านั้นตรงไหนก็ได้ ต้องมาสวย เอาแล้ว ของจริงเจคิดจะใหญ่คิโอพาตาเนี่ย เล่นยังไงก็แตกนะไหลหน่อยละกันนั่นไหนก็เข้ามาแล้ว คิว โอ้โหพี่นกครับผม วายคิวนกครับ นกยาวๆนกควายนกควาย นกไง ได้นกแต่ว่ารอบนี้คงไม่นกแล้วมั้งดอกแรกได้มา 1,196 บาท โอ้โหเกือบคืนทุนนะฮะ ก็ถ้าใครไม่อยากพลาดนะ สูตรดี ๆ เทคนิคดีๆนะก็ กดแอดไลน์แอดพี่เสือด้านล่างใต้คลิปมาเลยนะ แล้วก็ทักเข้ามาคุยกันได้นะ เวลาพี่เสือมีอะไรดีๆก็จะไปบอกทุกคนนะครับ โอเคไหลไปยาวๆนะคิโอพัตตาตอนเวลา4โมง7นาทีนะเพิ่ง 7 นาทีเลยมา ก็เดี๋ยวจะหมุนสักรอบสองรอบได้กำไรหน่อยนึงก็จะพอละเพราะว่าเดี๋ยวจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันไม่ทันเนาะอันดอกนี้900นะ คือถ้าได้ทุนคืน 4,500 ของเมื่อเช้ามาพี่เสือพอเลยนะ ยังไงคุยไปต่อไหนก็ไม่ได้ ดอกนี้หนึ่งพันก็บอกอีก5ทีอีก5ทีอยู่ไม่คูณน้อยด้วย แล้วก็ไม่ค่อยไหลนะ ยังไงโอเคสายไปก่อนสแกตเตอร์มาไหนสแกตเตอร์ถ้าเก็บเป็นวายนะ มีแตกอีกอะโคตรเบื่อเลยสแกตเตอร์ชอบมาขวางนะก็สูตรในการหมุนในเขียวก็อย่างที่เห็นนะ แดงขวาแล้วก็แดงซ้ายแล้วก็ตรงไหนก็ได้นะ เพื่อนสุดดีบอกต่อจ้า อย่าลืมนะฝากกดติดตามให้หน่อยนะ ก็เป็นช่องใหม่อะเนาะก็อยากแบบ อยากได้กำลังใจอะเออจะได้ทำคลิปดีๆมาเพื่อนๆดูกันนะ และถ้าอยากเล่นก็เว็บที่พี่เสือเล่นนะที่มันแตกดีๆนะ ก็จะอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับ ก็กดกันเข้าไปเล่นได้นะโอ้ยตอนนี้เราได้กำไรแล้ว เราจะมาเร็วเค็มเร็วไหมนะ โอเค ได้ไม่ได้ ตอนนี้เราได้ทุนเมื่อเช้าคืนมาแล้วครับหกหกหกเลขโก้สวย หมุนอีกทีหนึ่งไปเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วกัน เพราะว่า เราได้ทุนมาแล้วอะพี่เสือตั้งเป้าแค่ว่าเอาทุนคืนเมื่อเช้านะ ก็ได้แล้วก็ดูกันเนาะ ถ้าหมุนรอบนี้ตกก็แยกย้าย เพราะว่าไม่ขาดทุนแล้วขาดทุนอยู่แปดสิบหกบาท ไม่เป็นไร แดงขวา แดงซ้าย แล้วก็ตรงไหนก็ได้นะ เข้าหน่อยเถอะจะได้กำไรหน่อย โอเค เห็นไหมสูตรพี่เสือดีจริง บวกสี่อะอ่ะ รอบนี้ก็จบฟรีสปินรอบนี้ได้กี่บาทพี่เสือก็จะหยุดไว้แค่นั้นนะ โอเค เจต่อฮะ เจไปเรื่อยๆเา y นะ Y มา อ่า เจมาแทน Y ช่องนี้เนี่ย ต้องเกิดแล้วปะ Y มา โอเคไหลยาวๆไปโอเควายวายเจวายเจวายเจดอกแรกได้มา 350 นะขาดอีก 400ขึ้นทุนแล้วนะ เราซื้อไป 750 เนาะสตเตอร์สกัตเตอร์มาช่องสางว่าดีนะมันจะไหลให้เราทีหนึ่งเก้าเก้าวายสวย ต้องมาแล้วปะนั่นแหน หลายไปรูปขอกำไรสักนิดสักหน่อยนะสวย9ก้าไว้เก้าไว้เก้าคูณ 45 แล้วนะ อ่า 96 ตัวคูณ 49 ครับ โอเค 18 ตัวไปแล้ว โอเค มาช่องละตัวก็ได้นะ โอ้โหสวย แบบนี้แหละที่เราเฝ้าตามหากันนะดอกนี้ 1,222 โหยนี่เลข9นะ ตัวถูกสุดเลยในเกมอะแต่ว่าเอาโคตรเอา อืมขอ ขอไหลยาวๆอีกทีนึงพอไม่ขออะไรมากนึบทีสุดท้ายครับเหมือนจะได้แค่นี้ คุณไม่ได้ไปต่อคุณพี่เสือ อ่ะก็จบไปแล้วเนาะเอาไว้เท่านี้แหละ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เสือจะมาเล่นอะไรก็ฝากติดตามด้วย ก็เข้ามาแล้วก็กดทับสไครให้ด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะเป็นกำลังใจในการทำคลิปสนุกสนุกมาให้เพื่อนดูเนาะก็ไปดีกว่าสวัสดีครับ